กำลังอยู่ในเริ่มต้นในการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ค่ะ ก็ถ้าหลักๆเลยก็คือได้ได้เทคนิคการทำการตลาดใหม่ๆ เช่นการทำเว็บไซต์ การทำทำบล็อกอย่างเงี้ยค่ะ โฆษณา แล้วก็ในการทำที่ให้เราเสิร์ชหากลุ่มลูกค้าของเราอ่ะ ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ อัดแน่นมากๆเลยค่ะสองวันนี้ค่ะ ก็หลักๆเลยค่ะ ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการไปหากลุ่มลูกค้า หรือว่าอย่างไม่เป็นในหน้า การอาจจะไปช่วยในการหาเจ้าของทรัพย์แล้วก็นำทรัพย์มาขายค่ะ ตัวเบ้งก็อยากจะขอเชิญชวนเลยนะคะว่าที่ ETA ะค่ะ่ดีมากๆในการสอนให้เราทำการตลาดนะคะ ไม่ว่าสินค้าของอย่างเป้เป็นอสังหา แต่ว่าคุณเนี่ยมีสินค้าตัวอื่น ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าอะไรต่างๆ นะคะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หมดเลย ชวนนะคะให้ลองมาศึกษาดูที่นี่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ